กลับมาตรงนี้นิดหนึ่งเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าด้วยเหตุที่เมื่อเมื่อรัฐจะต้องเป็นคนที่จัดให้มีนะคะซึ่งก็โดยกสทช หรือว่าสำนักงงานกสทช ที่จะต้องจัดให้มีบริการอย่างนี้ กับประชาชนทั่วถึงทั่วทั้งประเทศ ในสมัยก่อนเราจะพูดถึง 69 ล้านคน แต่เข้าใจว่าตัวเลขตอนนี้เราก็ขยับไปพอสมควรทีนี้เนี่ยในปัจจุบันอย่างที่บอกว่ารัฐถอยบทบาทออกมาลดบทบาทลงมา ให้เอกชนเข้ามาเป็นผู้ประกอบการ แต่หน้าที่ของรัฐที่จะต้องทำสิ่งนี้จัดให้มีให้ทั่วถึง เท่าเทียมไม่ได้หมดไป เพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้นะคะเมื่อเอกชนเข้ามาทำหน้าที่เอกชนก็จะต้องเขาเรียกว่าให้หลักประกันนะคะว่า การให้บริการของคุณก็จะต้องทั่วถึง คราวนี้เนี่ยภายใต้หลักการให้บริการอย่างทั่วถึงตัวนี้เนี่ยวิธีการทำอย่างไรตัวอย่างเช่นนะคะเขาก็จะมีเวลาที่ผู้ประกอบการเอกชนได้รับใบอนุญาต ายใต้สัญญาที่อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการกิจการโทรคมนาคม ก็จะมีการใส่เข้าไปในในสัญญา บรรจุไว้ในสัญญาหนึ่งข้อว่าถ้าท่านเป้าหมายของท่านในการให้บริการ 77 จังหวัด ท่านจะต้องให้บริการให้ความสนใจกับพื้นที่ที่ห่างไกล เช่นบนดอยนะคะบนเขาบนดอยหรือที่ห่างไกลธุรกันดารทั้งหลาย อันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นการให้หลักประกันว่ารัฐ แม้ไม่ได้ทำเองก็ไม่ได้ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะ แล้วก็เป็นการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงนะคะทรัพยากรคลื่นความถี่วิทยุ ซึ่งถ้าทำได้อย่างนั้นจริงๆ ตามเป้าหมายนะวันนี้ทั่วทั้งประเทศไทยจะสามารถใช้คลื่นความถี่ในบริการกิจการต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงจริง ๆ แต่ก็อย่างที่ท่านเห็นนะคะ เพราะะนั้นทุกอย่างต้องใช้เวลา เราพัฒนามาเพียง 20 ปี 20กว่าปีนิดๆ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคงต้องใช้เวลา แต่ก็อย่างที่เราได้เห็นเมื่อสักสองสปีที่ผ่านมาเราจะพบว่าเป็นประเด็นหนึ่งเหมือนกันที่พบว่าองค์กรกำกับดูแลอาจจะยังทำได้ไม่ดีพอนะคะที่จะทำให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลถิ่นทุรกันดารเหล่านี้ สามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายสะดวกและมีประสิทธิภาพ อาจจะยังเป็นแค่จุดจุดหนึ่งผ่านตึกตึกหนึ่งหรือสำนักงงานอบตออย่างนี้เป็นต้นนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นรวมถึงกลุ่มผู้ทุพพลภาพด้วย คือกลุ่มเช่นผู้พิการตาบอดนะคะหรือหูหนวกหรือเป็นใบเขาจะสามารถใช้ device อุปกรณ์อย่างไร เขาจะสามารถเข้าถึงบริการกิจการโทรคมนาคมได้อย่างไร ซึ่งเราก็เห็นอีกเหมือนกันเมื่อสักสี่หปีที่แล้วที่มีประเด็นว่า มีการออกแบบ device อุปกรณ์ที่แต่ก่อนมันต้องเป็นโทรศัพท์สาธารณะใช่ไหมคะก็เป็นอุปกรณ์เหมือนโทรศัพท์ สาธารณะนี่แหละค่ะแต่ให้สำหรับคนพิการ พียงว่าอาจจะยังยังมีข้อจำกัดในทางปฏิบัติที่ปรากฏว่าตู้เหล่านี้ไปตั้งอยู่ที่ใต้ถุนสารกลางจังหวัด ซึ่งผู้ผู้พิการทั้งหลายเหล่านี้ผู้ทุพพลภาพไม่ได้อยู่แถบนี้นะคะ เขาอยู่ที่โรงเรียนพิการคนพิการตาบอดซ้ำซ้อน หรือเขาอยู่โรงเรียนถ้าในจังหวัดพิษณุโลกเขาจะเรียกว่าโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล เหตุใดไม่ไปตั้งตรงนั้น และเหตุใดถึงต้องตั้งที่สารกลางจังหวัดนั้นตรงนี้ก็ยังต้องมีการปรับอยู่พอสมควร แต่ถามว่าแล้วถ้าหาก ผู้ประกอบการเอกชน ไม่ได้ดำเนินการอย่างนั้นผิดสัญญา ภาครัฐก็มีหน้าที่จะต้องบังคับให้เป็นไปตามสัญญาได้ หรือวิธีการหนึ่งที่อาจจะทำได้ ซึ่งจริงๆการออกแบบนโยบายใน 20กว่าปีของเราที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้พยายามออกแบบเอาไว้ว่าเรามีกองทุนค่ะการที่เราเปิดประมูลใบอนุญาต กิจการโทรคมนาคมทั้งหลายเนี่ยนะคะก็จะมีการคิดค่าใบอนุญาต แล้วก็กันเงินส่วนหนึ่งผลักเข้ากองทุนนะคะ ถ้าเราเรียกย่อๆก็จะเรียกว่ากองทุนกสทช กองทุนเนี้ยมีเป้าหมายคือจะต้องทำกิจการ โทรคมนาคม ให้กับบุคคลผู้ทุพพลภาพก็ดีหรือว่ากรณีของที่ห่างไกลชนบทธุรกันดารทั้งหลายเหล่านี้ แต่ทั้งหมดนี้นะคะ อาจารย์ก็ขออนุญาตตั้งข้อสังเกตกลับไปที่สไลด์นี้นะคะเราย้อนกลับไปดูนิดนึงด้วยกันท่านจะเห็นว่าทำไมอาจารย์ยังย้ำที่สไลด์นี้ทุกครั้งเพื่อจะบอกว่า กสทชของ เราทำบทบาทหลายบทบาทมาก ดูทั้งเชิง พาณิชย์ต้องไปกำกับกติกา ผู้ประกอบการเอกชนที่เก่งแข็งแกร่งแล้วก็ใช้ความแข็งแกร่งของตัวเองเพื่อที่จะให้รายอื่นเสียเปรียบตัวเอง ได้ เปรียบขณะเดียวกันก็ต้องมาดูบทบาทในฐานะที่ภาครัฐเองก็มีหน้าที่จะต้องทำ อย่างน้อยก็หน้าที่ที่พึงต้องทำคือ จัดบริการโทรคมนาคมให้ทั่วถึงไปยังถิ่นธุรกันดารหรือแม้กระทั่งกรณีคนผู้ที่เป็น ผู้ทุพพลภาพทั้งหลายนี่แหละค่ะ เป็นปัญหาที่ทำให้กสทช มีเพียงไม่กี่ท่าน พร้อมกับบุคลากรในสำนักงงาน จะอบอุ้มทั้งหมดได้ดีเพียงพอหรือไม่ อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เราคงต้องรอดูพัฒนาการต่อไปนะคะซึ่งเดี๋ยวพอเราได้ดูในส่วนของเปรียบเทียบกับต่างประเทศท่านจะเห็นภาพชัดเลยค่ะนะคะว่า ในต่างประเทศส่วนนี้บทบาทที่เป็น government use คือการใช้ที่ไม่ได้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์เป็นของภาครัฐ เพื่อเป้าหมายของภาครัฐนะคะอย่างเนี้ยควรจะถูก กันออกไปดึงออกไปแยกต่างหากหรือไม่นะคะเพราะว่าอย่างไรเสียก็ไม่ได้เป็นที่หมายปองของในส่วนของผู้ประกอบการภาคเอกชนเพราะทำอย่างไรก็ไม่กำไรค่ะ ย้ำนะคะทำอย่างไรก็ไม่กำไรนะคะเพราะนั้นเรากลับมาที่ประเด็นเรื่องของหลักการให้บริการอย่างทั่วถึงนะคะกฎเกณฑ์ในการกำกับดูแลนั้น นอกจากจะต้องมีประเด็นนี้ที่ขาดไม่ได้นะคะ ประเด็นถัดมาก็คือเรื่องของการออกใบอนุญาตนะคะ ซึ่งการออกใบอนุญาตเนี่ยกฎเกณฑ์ในการออกใบอนุญาตก็ต้องชัดเจน ว่าจะเลือกใช้วิธีอะไร แน่นอนในกฎหมายจัดตั้งนะครับปี 43 ก็ดี หรือปี 53 ก็ดี ซึ่งอยู่ในรูปพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียงเวลายาวมากนะคะเพราะนั้นขอจันขออนุญาตพูดสั้นๆ ว่าเป็นกฎหมายจัดตั้ง เพราะนั้นกฎหมายจัดตั้งไม่ว่าจะปีไหนก็ตาม ล่าสุดเราใช้ของปี 2553เนี่ย ก็จะเขียนเอาไว้ แต่ยังแยกรูปแบบของใบอนุญาตออกเป็นตามตามประเภทของบริการเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 คือเป็นบริการกิจการโทรคมนาคม กลุ่มที่ 2 เรียกว่าบริการกิจการกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งในกลุ่มที่2เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะคะที่ในอดีตเราใช้คำว่าวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พอมาปี 53 กฎหมายจัดตั้ง53ที่เราใช้ปัจจุบัน เป็นความโชคดีนะคะ ก็มีการปรับคำนี้เป็นคำว่าบริการแพร่ภาพกระจายเสียง และโทรทัศน์ ซึ่งมีความแตกต่าง เพราะการแพร่ภาพกระจายเสียงหรือแพร่ภาพโทรทัศน์เหมือนที่อาจารย์ทำอยู่ตรงนี้เนี่ย ในอดีตทำได้เพียงช่องทางเดียวคือพันคำว่าคลื่นความถี่วิทยุ เขาเลยมีคำว่าวิทยุนำหน้า แต่ในปัจจุบันไม่ใช่ มาจากหลายช่องทาง เพราะมันมีการหลอมรวมของสื่อ แล้วจึงทำให้ตัวบริการก็ถูกหลอมรวมไปด้วย เพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้นะคะ การออกใบอนุญาตที่เรายังคงใช้แบบเดิมนะคะยังแยกเป็น 2 บริการแบบนี้เหมือนเดิม ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องดูพัฒนาการต่อไปว่า จะมีการหลอมรวมหรือไม่คำถามง่าย ๆ ว่าตอนนี้เราเข้าถึงสื่อที่เป็น อินเทอร์เน็ต Facebook Instagram ทุกท่านสามารถไลฟ์ได้ ท่านรู้จักคำว่าไลฟ์ก็คือการถ่ายทอดวิดีโอสด ถามว่าไลฟ์ผ่าน Facebook ไลฟ์ผ่าน Instagram เป็นโทรคมนาคม หรือเป็น วิทยุโทรทัศน์แยกไม่ได้ค่ะ เพราะนั้นนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เป็นเรื่องของกฎเกณฑ์ในการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมที่จะต้องมีความชัดเจน แล้วก็รู้เท่าทันกับพลวัตหรือความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีโทรคมนาคม สิ่งที่มีอยู่เดิมเมื่อมันไม่ทันไม่ตอบสนองไม่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีก็ต้องเปลี่ยน เพราะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่องค์กรกำกับดูแลจะต้องมีความยืดหยุ่นสูงนะคะ ผู้ที่เข้ามานั่งเป็นกรรมการ ก็จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านทั้งวิศวกรรมศาสตร์เศรษฐศาสตร์แล้วนิติศาสตร์นอกจากนั้น ต้องสามารถผสานหรือผสมประสานออกมา เพื่อในเชิงของการบริหารการเมืองการปกครองคือรัฐศาสตร์เพราะนั้นบุคคลที่ที่จะเข้ามาเป็นถูกคัดเลือกเข้ามาเป็นกรรมการเนี่ยจะต้องมาจากหลากหลายสาขาและต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมนะคะภายใต้องค์กรเดียวที่มีเอกภาพนั้นทั้งหมดนี้คือ สิ่งที่จำเป็นเป็นขั้นต่ำในเรื่องของกฎเกณฑ์ในการกำกับดูแลนะคะ